ฟิล์มกระจกกันรอยติดไม่ยากอย่างที่คิดนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำนะครับว่าเราจะติดตั้งยังไง และก็มีจุดไหนบ้างที่เราควรจะต้องระมัดระวัง พร้อมกับขั้นตอนแบบละเอียดให้ได้ชมกันนะครับไปติดตามชมได้เลยนะครับผม การติดฟิล์มกระจกไม่ใช่เรื่องยากนะครับ ถ้าใครยังไม่เคยลอง แล้วอยากจะลองนั้นผมมีไกด์มาแนะนำให้ฟังกันนะฮะเราจะใช้ฟิล์มกระจกของโฟกัสในรุ่น Anti Shock Glass เป็นกระจกกันกระแทกรุ่นใหม่ล่าสุดเลย ในการติดตั้งในรุ่นนี้ ถ้าใครมีโทรศัพท์ของเก่าแล้วก็มีฟิล์มอยู่นะครับ แนะนำว่าให้ลอกของเก่าออกได้เลยนะครับ หลังจากนั้นครับเราก็ใช้กระดาษชิ้นนี้ครับ cleaning wipe หรือว่ากระดาษแอลกอฮอล์แบบเปียกนะฮะเราก็ฉีกจากนั้นทำความสะอาดหน้าจอของ iPhone เราได้เลยนะครับ ในช่วงนี้แนะนำว่าให้เปิด Airplane Mode เอาไว้นะครับเพื่อป้องกัน notification ที่จะเด้งเข้ามานะครับอาจจะทำให้ค่อยเขวได้ เพราะว่ามีแสงโผล่ขึ้นมานะครับในบางครั้งตอนที่เราไม่ต้องการ เช็ดคราบมันให้ออกทั้งหมดนะครับจนให้มั่นใจว่าคราบมันนั้นไม่เหลือแล้วนะครับจากนั้นเราจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับที่แถมมาในการเช็ด เช็ดให้แห้งนะครับเช็ดลงไปที่หน้าจอจนแห้ง หลังจากนั้นเราจะใช้สติกเกอร์นะครับ ในการที่จะดึงเม็ดฝุ่นออกก่อนนะครับ เราจะต้องใช้สติกเกอร์สำหรับการดึงฝุ่นนะครับ เพื่อดึงฝุ่นหรือเศษอะไรต่างๆ ที่อาจจะยังตกเหลืออยู่บนหน้าจอนะครับ จับแบบนี้ครับม้วนข้างบนข้างล่างมาอย่างนี้ครับหลังจากนั้นทำการล็อกจอนะฮะแล้วก็ ไล่ไปครับ ทำจนมั่นใจว่าเม็ดฝุ่นนั้นจะไม่อยู่แล้วนะครับ ผมกระดาษนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับ เก็บไว้ในที่เดิมก่อน หลังจากนั้นครับให้นำฟิล์มกระจกมาและลอกออกนะครับ พยายามอย่านำนิ้วไปจับที่ใต้กระจกนะครับ เดี๋ยวคราบต่างๆ จากมือนะครับ ไปติดอยู่บนกระจก หลังจากนั้นครับหันฝั่งทางด้านลำโพงนะครับมาทางด้านซ้ายมือ และเราเช็คที่ฝุ่นอีกทีนึง ว่ามีเม็ดฝุ่นตกลงไปอีกหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับ เมคชัวร์แล้วตรวจสอบแล้วว่าไม่มีนะครับ เราก็ทำการวางได้เลยนะครับ ให้เล็งบริเวณที่เป็นลำโพงตรงนี้นะครับ เข้าไปแล้วก็ กดที่ปุ่ม power นิดนึงเพื่อที่จะให้แสงโผล่ขึ้นมานะครับันนั้นก็ทำการเล็ง แล้วก็ค่อยๆ วางครับ วางจากด้านบนลงไปนะครับ แล้วก็รีดแบบนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่าฟองอากาศนะครับ ก็จะถูกไล่นะครับไปโดนขอบ ซึ่งมันยังไม่หมดเราก็สามารถใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ตรงนี้นะครับ ค่อยๆ ไล่ขอบออกไปนะครับ เราจะทำการไล่จากตรงกลางออกไปที่ขอบนะครับสี่มุม นี่ครับการติดฟิล์มกระจกก็จะสามารถทำได้แล้วนะฮะจากนั้นให้ตรวจเช็คความเรียบร้อยครับจะพบว่าจะมีเม็ดฝุ่นอยู่ 1 เม็ดนะครับที่บริเวณมุมบนซ้าย วิธีการที่จะเอาเม็ดฝุ่นตรงนี้ออกทำได้ง่าย ๆ แบบนี้นะครับให้นำสติกเกอร์ที่เหลือนะครับมาทำการดูดตัวฝุ่นนี้ออกนะครับใช้ผ้าเช็ดบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไม่มีฝุ่นนะครับง้างแล้วจับไว้แบบนี้ จากนั้นครับใช้เล็บนะครับในการจิ้มนะครับสกิดสกิดขึ้นมานะครับสกิดกระจกขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็แปะ ลงไปนะครับ แปะให้เม็ดฝุ่นมันออกมาโอเค แล้วหลังจากนั้นเราก็รีดลงไปนะครับ ก็จะพบว่าเม็ดฝุ่นนั้นหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งฟิล์มกระจกลงไปก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับดูไปแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งฟิล์มกระจกลงไปที่ iPhone นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะหาซื้อฟิล์มกระจกมาติดตั้งเองนะครับ ก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ ง่าย ๆ ในไม่กี่นาทีครับ เราก็จะสามารถติดฟิล์มกระจกลงไปบน iPhone ของเราได้แล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.